เดี๋ยววันนี้นะครับ พวกเราจะไปเที่ยว เขาใหญ่กัน สวัสดีครับอยู่กับเขื่อนนะครับ เดี๋ยววันนี้นะคะเขื่อนจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาใหญ่กันค่ะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ จะเป็นยังไงไปกันเลย เที่ยวเขาใหญ่นะครับแต่วันนี้ต้องจอดรถก่อน เพราะว่าคูและรดน้ำแห้งครับผมนั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปช่วยให้กำลังใจเขื่อนเติมคูและรดน้ำก่อนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ขับรถมายังไม่เคยเติมเองเลยแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกจะรอดไม่รอดไปดูกันเลยทำครั้งแรกกันนะคะเห็นใน YouTube เมื่อกี้เขาบอกว่าต้องคลำหาคูมิข้างในก่อนลุกนี้ได้ไหมเมื่อกี้แอบส่องแล้วเห็นละอ่าะเป็นอันนี้ไม่ครับ มันร้อนอู้ชิดชิดชิดเฮ้ยเฮ้ยมึงปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดฟ้ามันร้อนเลยเหรออ้าวอย่าเปิดเขาบอก มันพุ่งใส่หน้าเปิดไปแล้วอะครับเปิดไปแล้วมึงต้องรอยาวเลยอะหรอเติมน้ำไม่ได้ด้วยนะปกติมันจะต้องไปเติมนมำรอให้มันเต็มพุ่งออกมาเมื่อกี้มันพุ่งมาแล้วอะใช่ต้องรอเติมไม่ได้อะครับใช่การการเติมเนี่ยมันต้องเติมตอนที่มันเย็นก่อน ขอบคุณค่มขอบคุณที่มาบอกนะเพราะถ้าไม่งั้นมันระเปิดใส่หน้าเฉยโฉมเลยนะคุน่ารักมากเลยอ่ะ ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเห็นนึกว่ารีวิวอะไรกันไม่รู้ไม่ไม่ไม่คือมันเสียจริงแล้วก็ลองถ่ายเก็บไว้ไม่มีรีวิวอะไรค่ะคุณที่แต่ขอบคุณมากนะคะ รอก่อนรอก่อนระวังมากเลยนะของร้อนเนี่ยต้องใช้น้ำกินนะ กินต้องรอรอต้องขอขอบคุณคุณพี่เขามากนะคะเขาอุตส่าห์มาดูแลเมื่อกี้ เพราะว่าตกใจเหมือนกันทำตัวไม่ถูกครับผม เดี๋ยวจะไปเติหน้าละใครที่ขึ้นอย่างนี้นะครับแล้ว เติมคูลเลนนะครับแล้วอารอนนอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเหมือนเขินเมื่อกี้ที่ไม่ได้อยากทำนะครับ แต่ต้องขอบคุณพี่แม่อู่ด้วยที่ออกมาดูแลเขินเมื่อกี้นะครับแต่ตอนนี้เราขออนุญาตเติมเลยเขาเล่าเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วนี่ไงเออปิดฝาไปเข้าไปขอบคุณเขาก่อนเต็มครับคุณพี่ค่ะขอบคุณนะคะเต็มแต่ว่าไม่รู้มันจะไปได้ไหมนะลองสตาร์ทเครื่องดูครับใช่ใช่ ค่ะอ้เหรอแต่ว่าที่ดูแลเราแบบว่าด้วยใจจริงๆเออเออเจียครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่วิ่งเข้ามาดู ขอบคุณที่วิ่งเข้ามาเตือนแล้วก็ขอขอบคุณที่ชอบให้เตื่อนนะครับ ขอบคุณมากครับ แล้วก็อันนี้ไม่ใช่การไทยอินนะครับ ใครมาเติมน้ำมันฝากมาเติมที่ปตทหนองสาหร่ายด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ไว้โอกาสหน้าผมลิขิตเราใจกันอีกครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดีดีใจมาก คือปื้มจริงปื้มที่คนไทยช่วยกันคมากค่ะแล้วค่ะ กับจิมชอมเส้นฟา ช่วงนี้นะครับ ผมเทศกาลดอกไม้นะครับ หรือว่าการมาถ่ายรูปของเขาเนี่ยจิมทอมซัมก็เปิดมาให้ถ่ายรูปกันแล้ว เพราะฉะนั้นบล็อกวันนี้แน่นอนเลยต้องไปดูที่เขื่อนน้องเขื่อนคุณเขื่อนอะไรก็ตามนะครับกับ 5 ลุกนะครับจะเท่สวยปังอะไรแค่ไหนนะคะ ก็ไปดูกันเลยนะครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วไปกันเลย let's go สถานที่เนี่ยขันให้ดูเลยว่ามุมไหนปังนะครับมาจะได้ไม่ต้องคิดเยอะมา แล้วก็ดูเป็น reference เลยว่าอ๋อตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็ได้นะครับ รอติดตามเลยเพราะว่าวันนี้มั่นใจเลยว่าชุดที่เตรียมมากับมุมที่จัดมาให้นะครับต้องว่าน่ารักแล้วก็สวยแลวออกมาแน่นอนครับผมจะเป็นยังไง ก็ไปดูกันเลยครับ มุมแรกของเขื่อนนะครับก็กับชุดนี้เลยน่ารักน่ารักนะครับ พร้อมกับกิมมิคเป็นผ้าพันคอนะครับกระเป๋าจากีคอสันนะคะ มุมแรกก็จะเป็นมุมนี้เลย เป็นทุ่งดอกไม้นะครับดอกไม้คอสมอสนะครับตามเขื่อนมาเลยครับ ึ่งสองสามเป็นไงบ้าง การถ่ายรูปสวยสำหรับเขื่อนมากกว่าการถ่ายรูปสวยครับ แต่มีการทั้งประสบการณ์สนุกกับเพื่อนที่มาสนุกกับมาขับรถมากินกาแฟ ตอนถ่ายรูปต้องสนุกให้หมดครับ เอารูปสวยอย่างเดียวไม่อิน ากดีมากจริตได้มาก ขอบคุณมาก ชุดแรกเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวรอให้น้องๆเฮลโลชุดสองไปเป็นยลางที่เห็นนะครับ เป็นเดรสสีเขียวตัวนี้นะครับ น่ารักนะครับพร้อมกระเป๋า แมทชิ่งกันนะครับ รูปจอกมาเป็นยังไงสวยขนาดไหน ไปดูกันเลย ต้องใส่เสียงกูนะในวิดีโอเมื่อกี้สนุกชุดที่ 3 นะคะก็นี่เลยเป็นชุดแบบมันนชุดเดรสนะครับ มีโบขึ้นมาเราก็มีผ้าไหมไทยนะคะไปเลยผมไม่มองกล้องเพราะเราคือมองข้างนอทองกว่าสองศูสูง ที่4แล้วนะคะชุดนี้ก็มาเป็นแบบว่า50% masculine 50% feminine นะครับมาเป็นข้างบนเป็นสูทแล้วข้างล่างก็เป็นกระโปรงนะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย Listen up, I'm down tonight But there's just one thing I need to wrap my head around, yeah I don't know if I can take another date and end up By myself, make a move, it's time for you to step up Yeah, it's now or n ever Tonight better be the night แล้วนะคะอย่างที่เห็นนะครับ 5 ชุด5เซตจริงๆกัน5เซตที่ถ่ายมาแล้วนะครับฉะนั้นรับรองว่ามาคุ้มแน่นอนนะไปถ่ายชุด5กันดีกว่าครับ ไปอันนี้มันแดงไปเอออันนี้มันดูอ่อนโยนกว่าจัดโปรดักต์เดี๋ยวส่งบินไปนะคะห้าหมื่นนะคะ วันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับ 5ลุกของเขื่อนนะครับ ใครชอบลุกไหนก็สามารถเป็นข้างล่างไว้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวจิมทำซ้ำฟาร์มเขื่อนจะทิ้งแผนที่ Instagram Facebook ของจิมทำซ้ำฟาร์มไว้นะครับ ข้างล่างนี้เลยสามารถไปดูลิงก์ได้นะครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรีบมาเพราะเขาเปิดถึงแค่ 3 มกราคม ที่สำคัญเนี่ยเวลาใครมาเนี่ยครับผมเขามีจิมทอมสันบิ๊กเซอร์ไพรส์เซลส์ด้วยมีการลดราคาครั้งใหญ่เลยครับ มีแค่ปีละครั้ง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมานะครับ ก็ได้ของดีๆกลับไปบ้านในราคาที่สุดคุ้ม แล้วก็ได้รูปกลับไปบ้านแล้วที่สำคัญนะครับสามารถพาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พาแฟนมาเที่ยวได้ครับเพราะฉะนั้นรีบมาเที่ยวนะครับแข่การันตีว่าคุ้มแน่นอนสำหรับใครที่ซัพพอร์ตบล็อกเกินนะครับเกินฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแต่วันนี้เกินขอตัวไป วิ่งเล่นก่อนนะครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย